บ้านหัวโพน hợp nó trả lọ nhẵn Hola, Bea. Sorry, it's DJ. ชาแนลนะครับ let's go นี่ครับ 80 ปีครับยังสู้ชีวิตอยู่ครับลุงสวนครับลืมป่าสวนนะ รอฮะผมไปยิงขวดแล้ววันนี้ครับเรับนงรรับย็เายซ้ำซับเจริญกลางจัดครับนี่ครับทำบ้านของพี่ปิวครับอย่างนี้ครับพี่ปิวครับไอ้หนุ่มเกาหลีครับ ได้ค้ามประเทศมาเป็นไงบ้างครับสร้างวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับเป็นเป็นเรื่องครับจะเสร็จวันไหนครับวันไหนได้ขึ้นอยู่ครับพี่าปีครับหัวร้อยครับวันสามปีครับจิดเจ๊งครับนี่ครับสามปีครับ มานานแล้วหลังนี้นะตอนนี้เจ้าของบ้านเนี่ยอยู่เกาหลีนะ ขอบคุณครับตะวันยังมีหินดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วฮะเช้าวันใหม่นะฮะวันนี้นะฮะ